ค่ 2 ตัวนี้อาจารย์จะลองรีโคดให้ดู ในการรีโคดก่อนอื่น เราต้องรู้ก่อนว่า เราจะรีโคดอะไรเป็นอะไรยกตัวอย่าง เช่น เดิม ตอนที่เรากำหนดสาขาวิชา เรามีอยู่ 3 สาขาวิชา 1 คือสังคมมนุษย์ 2 คือวิทย์สุขภาพ แล้วก็3คือวิทย์เทคโนโลยี นะคะทีนี้พอเราสำรวจข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราก็พบว่าเอ๊ะไม่มีใครเลยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเราที่ตอบแบบสอบถาม ตอบว่าเขาอยู่วิทย์สุขภาพนะคะทุกคนที่ตอบมาเป็นวิทย์เทคโนโลยีหมดเลย เพราะฉะนั้นเราก็ลังคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะแยกคนที่ตอบแบบสอบถามของเราเป็นเพียงแค่ 2 กลุ่มดีไหม ก็คือกลุ่มที่ 1 คือสังคมมนุษย์ และกลุ่มที่ 2 ก็คือกลุ่มวิทยาศาสตร์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องแยกว่าเป็นวิทย์สุขภาพกับวิทย์เทคโนโลยี เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเรากำลังจะรีโคดตัวแปร ตัวแปรนี้เป็น 1. ยังคงเป็นสังคมมนุษย์เหมือนเดิม ส่วน 2 กับ 3 จะถูกรีโคดให้เป็นเลข 2 แล้วก็เลข 2 ตัวนี้เลข 2 ตัวใหม่ที่รีโคดเนี่ยจะถูกตั้งชื่อให้เป็นวิทยาศาสตร์ เฉยๆนะคะ โอเค เพราะฉะนั้นวิธีการรีโคดก็คือการใช้คำสั่งเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะ ที่เมนู transform transform แล้วก็จะมีเมนู recode อยู่ 2 ตัว ก็คือ recode แล้วทับข้อมูลเดิม กับ recode แล้วไปสร้างเป็นตัวแปรใหม่ที่แตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดก็คือวิธีการ recode into different variable นะคะ หลังจากนั้นค่ะได้ dialog box ตัวนี้ออกมา แล้วเราเลือกตัวแปรที่เราต้องการ recode ค่า ในที่นี้ก็คือตัวแปรที่ชื่อว่าสาขาวิชาย้ายเข้าไป พอย้ายเข้าไปปั๊บตัวแปรเดิมชื่อว่า x 2แล้วตัวแปรใหม่ที่จะไปตั้งใหม่ให้แตกต่างจากเดิมจะให้ชื่อว่าอะไร เราก็ต้องมากำหนดนะคะชื่อตัวแปรโดยการคลิกตรง o x 2ทีหนึ่งแล้วก็ตั้งชื่ออะไรนะคะเพื่อให้มัน เหมือนมีมีกลิ่นของของเดิมทิ้งเอาไว้หน่อย เราตั้งชื่อว่า new x 2โอเคไหมคะ x 2ตัวใหม่ โอเค new x 2เอามา เอามา x 2 new ดีกว่า x 2 underscore new แล้วกด change แต่โปรแกรมยังไม่รู้นะคะว่าเราจะเปลี่ยนอย่างไร โปรแกรมจะรู้ก็ต่อเมื่อเราคลิกปุ่มนี้ old and new values นะคะ แล้วก็มากำหนดให้โปรแกรมรู้ว่าเราจะ recode จากเดิมไปใหม่อย่างไรนะคะ ฝั่งนี้จะเป็นฝั่ง value ตัวเก่าตัวเก่า ที่ต้องการเปลี่ยน เปลี่ยนไปเป็นอะไรมาใส่ในฝั่งด้านขวามือนะคะ ของเดิมเลข 1 ยังคงเป็น 1 เช่นเดิมนะคะ ส่วนของเดิมเลข 2 ยังคงเป็น 2 โทษ อ่า2 และเดิมที่เป็นเลข 3 เราจะให้เป็น 2 นะคะ โอเคนะคะ เดิม 1 เป็น 1 เดิม 2 กับ 3 จะถูกย้ายไปเป็น 2 เหมือนกัน แล้วเราก็กดปุ่ม continue นะคะหลังจากนั้นเราก็บอกโปรแกรมว่า โอเคค่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นเห็นไหมคะ x 2เดิมยังอยู่โปรแกรมจะสร้างใหม่ขึ้นมาเป็น x 2ตัว new นะคะและ ตัวเลขที่เกิดขึ้นข้อมูลที่เกิดขึ้นนะคะเห็นไหมคะว่าคนที่สองที่เดิมที่เคยตอบว่าเขาอยู่สายสังคมโทษค่ะสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยถูกย้ายไปอยู่ในกลุ่มที่สองซึ่งถูกตั้งชื่อเดี๋ยวเราจะตั้งชื่อว่าเป็นสายวิทยาศาสตร์อย่างเดียวนะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มากำหนดรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมนะคะว่า value 1คือ สังคม เปลี่ยนภาษาแป๊บ สังคมมนุษย์ ชื่อเดิม เลข 2 แทนวิทยาศาสตร์ ซึ่งตอนนี้เราไม่แยกแล้ว ว่าเป็นวิทยาศาสตร์สุขภาพกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะ แล้วก็เราจะไม่มีทศนิยมเหมือนกัน นะคะ โอเค อ่า เรียบร้อย นี่คือวิธีการรีโคดนะคะ แล้วก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูนะคะ สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายค่ะ ในส่วนของเมนู transcode อ่ารีโค d ดเป็นอ่า ครบไปแล้วนะคะ ถัดไปค่ะ วิธีการ transform อีกวิธีการหนึ่งที่ใช้งานกันเยอะนะคะ ก็คือการสร้างตัวแปรใหม่ เมื่อตะกี้เป็นวิธีการเปลี่ยนตัวแปรโดยการรีโคดค่านะคะต่อไปเราจะสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมาจากข้อมูลเดิมที่มีอยู่อลองพิจารณาตรงนี้ก็ได้ค่ะ ตัวแปร y 1กับตัวแปร y 2ซึ่งเป็นตัวแปรที่มาจากแบบสอบถาม ชุดนี้ ค่ะ ในส่วนที่ 2 เราถามว่าคุณรับสื่อโฆษณาจากช่องทางโทรทัศน์หนังสือพิมพ์วิทยุป้ายโฆษณาโปสเตอร์ เว็บไซต์มากน้อยอย่างไรนะคะน้อยที่สุดน้อยปานกลางมากแล้วก็มากที่สุด ซึ่งเราก็จะอิงกับตัวเลข 1 2 3 4 และ 5 ตามลำดับนะคะเมื่อกี้ในโปรแกรม PSPP อาจารย์ยกตัวอย่างเพียงแค่ 2 ช่องทางก็คือช่องทางโทรทัศน์กับหนังสือพิมพ์ นะคะ2ตัวนี้ และก็เพิ่งจะได้บันทึกข้อมูลของผู้ที่เราไปสอบถามมาเพียงแค่ 2 คนนะคะซึ่ง 2 คนนั้นเนี่ยคนหนึ่งก็บอกว่า รับชมโทรทัศน์ในระดับมากที่สุดก็คือเลข5และรับชมหนังสือพิมพ์น้อยที่สุดคือเลข 1 ส่วนอีกคนหนึ่งบอกว่าเขารับสื่อโฆษณาผ่านโทรทัศน์ในระดับมาก และก็รับ สื่อโฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์ระดับมากนะคะซึ่งคนสองคนนี้ค่ะ กลุ่มตัวอย่างคนสองคนนี้ถ้าหากว่าเราพอที่จะเอาข้อมูลคนสองคนนี้มารวมกันนะ อย่างเช่นนี้นะคะ คนแรกคะแนนรวมเกี่ยวกับปริมาณการรับสื่อโฆษณา ผ่านช่องทางโทรทัศน์ กับสื่อหนังสือพิมพ์ คนแรกรวมได้ 6 คะแนน คนที่ 2 รวมได้ 8 คะแนนนะคะกรณีที่เรามีคนน้อยคนเนี่ยโอเคละเราสามารถรวมได้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีกลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถามเรามาร้อยคน 200 คน 400 คน ตอนนั้นเราคงไม่ไหวที่จะนั่งรวมตัวเลขในระบบเมนวลเดิมๆนะเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีคอมพิวเตอร์ช่วยในการประมวลผล เราก็เลือกใช้วิธีการ ให้โปรแกรมช่วยประมวลผลน่าจะว่องไวและก็มีความถูกต้องมากกว่านะเพราะฉะนั้นเอาละ เราจะให้โปรแกรมนะคะสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะ ที่เมนู transform แล้วก็ compute ในการ compute นะคะและเราต้องการรู้เกี่ยวกับผลรวมของปริมาณการรับสื่อโฆษณา อาจารย์จะตั้งชื่อตัวแปรที่อาจารย์ต้องการสร้างใหม่ตัวนี้ว่า ad ก็คือ advertising นะคุณรับสื่อปริมาณมามากน้อยอย่างไร อาจารย์ใช้วิธีการหาผลรวมนะก็เขียนคำสั่งว่า sum s u m แล้วก็เปิดวงเล็บว่าเราจะ sum ข้อมูลจากตัวแปรอะไรกับตัวแปรอะไร อาจารย์ต้องการ sum ตัวแปรที่ชื่อว่า โทรทัศน์นะคะและก็และก็นะคะและก็ก็ใช้เครื่องหมายจุลภาคนะคะและก็ไปรับตัวแปรตัวที่ 2 ถ้ามีตัวแปรตัวที่ 3 ที่ต้องการจะซ้ำเข้าไปอีก เราก็ใช้ตัวจุลภาคตัวนี้ค่ะเข้าไปเป็นการขั้นแบ่งระหว่างตัวแปรแต่ละตัวนะคะแต่ในที่นี้มีแค่2ตัวแปรอาจารย์ก็เอาแค่ y 1กับ y 2ครบถ้วนแล้วปิดวงเล็บนะคะเป็นการหาผลรวมระหว่างตัวแปรเป็นการหาผลรวมของตัวแปร y 1กับ y 2แล้วคลิกโอเคนะคะนี่ตัวแปรที่ชื่อว่า add ก็เกิดขึ้นมา จากการรวมคะแนน คนที่ 1 รวมได้ 6 คนที่ 2 รวมได้ 8 คะแนนนะนผู้ฟังก็ลองคิดดูนะคะถ้าหากว่าเรามีข้อมูลของคน 4-500 คนในไฟล์ข้อมูลชุดนี้ค่ะเราแค่ใช้คำสั่ง transform แล้วเราเขียนคำสั่ง ในทางคณิตศาสตร์นะคะสามารถทำได้หมดเลยบวกลบคูณหารถอดสแควร์รูททำได้หมดเพื่อสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมาภายใต้ข้อมูลชุดเดิมที่เรามีนะคะมันจะได้ขึ้นมาได้ตัวแปรใหม่ขึ้นมาด้วยความรวดเร็วและมีความถูกต้องนะคะทีนี้นอกจากการหาผลซ้ำอีกอันหนึ่งที่คนวิเคราะห์ข้อมูลชื่นชอบก็คือการหาค่าเฉลี่ยนะคะโอเคค่าเฉลี่ยต่อไปนี้อาจารย์จะใช้คำว่า เฉลี่ยมีน มีนของโฆษณา นะมีนโฆษณา ก็คือการหาค่าเฉลี่ย ปริมาณการรับชมสื่อโฆษณาผ่าน 2 ช่องทางเมื่อกี้นี้ เมื่อกี้ใช้วิธีการหาผลรวมนะคะ ได้ 6 คะแนนกับ 8 คะแนนของคน 2 คน ถ้าหากว่าเราเฉลี่ย เรามาคิดกันก่อนง่ายๆ ในการหาค่าเฉลี่ยคะแนน 2 คะแนนนี้5กับ1เฉลี่ยได้ 3 ใช่ไหมคะ แล้วก็ 4 กับ 4 ตรงนี้ค่ะ ก็เฉลี่ยได้ที่กับ 4 แต่ถ้ามีคน 400 คน 500 คน เราคงคำนวณยาก และยิ่งถ้าหากว่าถ้ามีตัวแปรหลายๆ ตัวที่ต้องการมาหาค่าเฉลี่ยด้วยแล้ว ก็จะยิ่งยากเพิ่มขึ้นอีก เพราะฉะนั้นเราใช้โปรแกรมช่วยจะสะดวกกว่า ในการเขียนคำสั่งก็เขียนเพียงแค่ mean ที่หมายถึง mean หรือว่าค่าเฉลี่ย และเปิดวงเล็บนะคะ แล้วก็เลือกตัวแปรที่เราต้องการเข้าไปเหมือนเดิม ะคะมีนของ y 1และ y 2ปิดวงเล็บ ครบถ้วนแล้วคลิกโอเคได้แล้ว นะคะ เห็นไหมคะว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณการรับชมสื่อโฆษณานะคะออกมาด้วยความรวดเร็ว ตรงกับที่เราคำนวณไว้เมื่อกี้นี้นะคะ เฉลี่ยของ 5 กับ1ได้ 3 เฉลี่ยของ 4 กับ 4 ได้ 4 ซึ่งถ้าหากว่าเรามีข้อมูลจากคนหลายร้อยคน แล้วก็มีหลากหลายตัวแปรเราสามารถที่จะหาตัวแปรที่ได้ใหม่ด้วยข้อมูลชุดเดิมนี้อย่างง่ายดาย สะดวกรวดเร็วและถูกต้องด้วยนะคะ ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสร้างแฟ้มข้อมูล การจัดการข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการจัดการด้วยการรีโคดก็ดี การจัดการด้วยการสร้างตัวแปรใหม่ หรือที่เรียกว่าคอมพิว ตัวแปรใหม่แบบนี้ก็ดีนะคะ ก็จะมีประโยชน์ในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมนะที่ จะทำให้ข้อมูลนั้นกลายเป็นสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้างนะคะ